หรับหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและประโยชน์ของการทำรงรักษาบุคลากร เพราะนั้นเราจะรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์การยังไงนะคะทำอย่างไรบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งเนี่ยจะคงอยู่กับองค์การนะคะ แน่นอนเขาจะต้องมีความรักมีความผูกพันในอาชีพนะคะทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละในตำแหน่งของเขา เพราะฉะนั้นองค์การจะต้อง ดูหรือตระหนักในเรื่องของการจูงใจนะคะซึ่งการจูงใจเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวอาจารย์จะพูดรายละเอียดว่า ในการจูงใจมันมีประเภทมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะ เรื่องของขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันนี้สำคัญนะคะ องค์การก็จะต้องดูในเรื่องของรายได้ที่เป็นธรรมนะคะซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมเนี่ยก็จะเชื่อมโยงในส่วนของกฎหมาย แล้วก็รายได้ที่เป็นในเรื่องของการจูงใจ การจัดสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นการลาหยุดการลาพักร้อน การให้โบนัส หรืออสวัสดิการจูงใจกับครอบครัวด้วยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องให้บุคลากรเนี่ยมีความภูมิใจในส่วนที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเครื่องจักรหรือตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้องค์การพัฒนาแล้วก็มีความสำเร็จส่วนหนึ่งนะคะ ซึ่งตัวสวัสดิการและบริการต่างๆเนี่ยที่จะต้องดูเน้นๆก็คือในเรื่องของสุขภาพ ความเจ็บป่วยทั้งตัวเองและครอบครัว รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน สถานที่ทำงานเนี่ยเนื่องจากบุคลากรต้องทำงานกับองค์การเนี่ยหถึปดชั่วโมง เพราะฉะนั้นสถานที่ทำงานต้องเอื้อทำงานอย่างไรมีความสุขบรรยากาศในการทำงาน นะคะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีจัดสรรให้อย่างพอเพียง รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่นการพักผ่อนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นหลักการทำรงรักษาบุคลากรเนี่ยอองค์การเนี่ยก็จะต้องยึดหลัก 6 ประการนะคะหลักแรกก็คือความเสมอภาคเพราะฉะนั้นตำแหน่งนะคะที่จะต้องจัดสรร ในเรื่องของสวัสดิการเพื่อจูงใจขวัญและกำลังใจเนี่ยจะต้องมีความเสมอภาคกัน ไม่ใช่มุ่งเน้น เฉพาะบางตำแหน่ง เฉพาะบางระดับเช่นระดับผู้บริหารอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความเสมอภาคเนี่ยปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในการทำงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ หลักที่ 2 ก็คือหลักสิทธิประโยชน์เพราะฉะนั้น เรื่องของหลักสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อกฎหมายส่วนหลักที่ 3 ก็คือจูงใจนะคะหลักจูงใจเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีการประเมินสอบถามความต้องการของบุคลากรว่า ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ต้องการอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้งานสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดการจูงใจในการทำงาน หรือหลักตอบสนองต่อความต้องการนะคะบางทีงานบางงานบางตำแหน่งต้องออกทำงานนอกสถานที่ เพราะฉะนั้นตัวองค์การก็จะต้องมีตอบสนองต่อความต้องการ ไม่ใช่ว่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยเฉพาะในที่ทำงานเท่านั้น บางตำแหน่งต้องทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรด้วย รวมถึงหลักประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าคุ้มทุนประหยัด เราให้การจูงใจไปแล้ว นะคะให้สวัสดิการที่ดีไปแล้วนั้นผลงานจะต้องอทำงานอย่างเต็มที่มีผลงานที่ดีนะคะบรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการ หรือภาพรวมเนี่ยบุคลากรมีความพึงพอใจ มีความผูกพันนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน อันนี้ก็คือหลัก 6 ประการค่ะสำหรับในเรื่องของประโยชน์การทำรงรักษา ถ้าจะแบ่งกลุ่ม ประโยชน์ของการทำรงรักษาเนี่ยเราอาจจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือตัวบุคลากร อันนี้บุคลากรถ้ามีขวัญมีกำลังใจทำงาน ทุกคนก็มีความพึงพอใจ มีความมุ่งมั่น เกิดความผูกพันในงาน มีความรักในงาน บางคนนี่ไม่ต้องการค่าตอบแทนเพิ่มหรืออะไรนะค่าร่วงเวลาเพิ่ม แต่ ทำงานอย่างทุ่มเทเลยไม่เอาก็ได้ เพราะว่ามีความรักมีความผูกพันในงาน แล้วก็ภาคภูมิใจที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ อันนี้จะส่งผลกับภาพรวมขององค์การ เพราะฉะนั้นองค์การจะได้ประโยชน์อะไร องค์การจะได้ประโยชน์ก็คือไม่สูญเสียคนดีคนเก่ง คนที่มีความสามารถในเมื่อเราคัดเลือกเขามาพัฒนาเขาสร้างเขานะคะนั้นต้องจูงใจให้เขาทำงานนะคะให้ดีขึ้น ส่วนระดับที่ 3 ก็คือตัวสังคมประเทศชาติเนี่ยก็จะได้คนดีคนเก่งผลงานที่ทำงานเนี่ยก็จะส่งผลต่อระดับของภาพรวมก็คือสังคมประเทศชาติค่ะสำหรับในเรื่องของการจูงใจในการทำงานนะคะ เรามาคุยกันสักนิดนึงว่า การจูงใจเนี่ยจะจูงใจลักษณะไหน จริง ๆ แล้วนิยามหรือความหมายของการจูงใจเนี่ยก็คือบุคลากรเนี่ย จะต้องเต็มใจในการทำงาน ใช้พลังงานอย่างเรียกว่าอะไรคะเต็มความรู้ความสามารถที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จ ในเป้าหมาย แล้วก็องค์การก็คือจะต้องมองในเรื่องของสวัสดิการรางวัลผลตอบแทนนะคะรวมถึงอาจจะเป็นลักษณะขององค์การเนี่ยตั้งรางวัลผลตอบแทนเพื่ออะไรคะจูงใจยั่วยุให้เขาทำงานให้ได้ผลสำเร็จ ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายในภาพรวมของการจูงใจสำหรับการจูงใจในการทำงานเนี่ยถ้าจะแบ่งประเภทนะคะอขอแบ่งเป็นลักษณะของรีวอร์ดนะคะหรือรางวัลเนี่ยเป็น2สส่วน ก็คือรางวัลที่จับต้องได้ กับรางวัลที่จับต้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นรางวัลที่จับต้องได้เนี่ยภาพชัดๆก็คือในเรื่องของเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้าง หรืออาจจะเป็นเรื่องของกำไรหุ้นส่วนนะคะในการปฏิบัติงานทั้งปี หรืออผลโบนัสที่ตอบแทนทั้งปีให้กับบุคลากรนะคะอีกอันนึงก็คือจ่ายให้เป็นผลประโยชน์หรือสวัสดิการนะคะอันนี้ก็ต้องอันดับแรกก็คือจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย แล้วก็อาจจะมีการอีกส่วนหนึ่งองค์กรก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นการจูงใจนะคะอย่างเช่น การประกันสุขภาพการซื้อประกันเพิ่มเติมให้นอกเหนือจาก ค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด หรืออะไรคะมีรถรับส่งประจำนะคะจะได้ไม่ต้องขับรถเองเสียเวลานะคะหรือมีสิทธิ์ในเรื่องของการกู้ยืมเงินในกรณีพิเศษ หรือการให้ทุนการศึกษาของบุตรนะคะรวมถึงมีการจัดสรรนะคะสะสมเงินออมเงินนะคะแล้วก็ให้เงินตอบแทนเมื่อกเกษียณอายุ อันนี้เป็นภาพของรางวัลที่จับต้องได้ ส่วนรางวัลที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเป็นภายในบุคลากร ถ้าเราจูงใจให้เขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มศักยภาพแล้วเนี่ยผลงานจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นในส่วนของรางวัลที่จับต้องไม่ได้แต่มันเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่น ถ้าเราเคยเข้า7 e เ e ่นอนะเราก็จะเห็นว่าอบอร์ดที่ติดไว้อยู่ข้างฝาจะเขียนว่ายังไงคะะพนักงงานดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ อันนี้ก็คือเป็นการ ยกย่องบุคลากรดีเด่น ที่ทำงานประสบผลสำเร็จ อันนี้อาจจะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีแล้วแต่องค์การที่จะตั้งไว้หรือมีแผนไว้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้บุคลากรทำงาน ประเด็นถัดมาก็อาจจะเป็นการลดหย่อนชั่วโมงในการทำงานนะคะอันนี้ก็ เป็นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะลดหย่อนในการทำงาน ผลงานจะต้องดีขึ้นเขาเรียกว่าผลปฏิบัติงานหรือ performance ผลงานที่เกิดขึ้นนะคะค่ะหรือเป็นลักษณะในกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มงานเดียวกันช่วยเหลือกันทุ่มเทกันนะคะ ในเมื่อมีใจทำงานแล้วอาจจะไปช่วยเพื่อน เพื่อนมีปัญหาอยู่ หรืองานตรงนั้นมีปัญหาอยู่ในกลุ่มงานแผนกเดียวกัน อันนี้ก็เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่จะขับเคลื่อนให้ งานประสบผลสำเร็จค่ะสำหรับในเรื่องของตัวทฤษฎีนะคะอาจารย์ขอยกตัวทฤษฎีสามทฤษฎีนะคะในการอธิบายครั้งนี้ แต่ทุกท่านอาจจะไปอ่านเอกสารรายละเอียดของอาจารย์ซึ่งมีมากกว่า 3 ทฤษฎีซึ่งอาจารย์อยากขอเปรียบเทียบทฤษฎีจูงใจที่องค์การที่จะต้องใช้ นะคะสำหรับในการจูงใจบุคลากรให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพทฤษฎีแรก นะคะก็คือทฤษฎีของมาสโลนะคะมัสโลบอกว่าการจูงใจเนี่ยจะมี5ขั้นเดี๋ยวรายละเอียดอาจารย์จะขอไปอธิบายในแต่ละทฤษฎีภายหลัง ซึ่งลำดับขั้นของทฤษฎีจูงใจของมัสโลเนี่ยเป็นลำดับขั้นที่จะต้องอเติมเต็มในแต่ละขั้นต้องเริ่มจากขั้นที่ 1 ก็คือชีพรอดนะคะขั้นที่ 2 ก็คือปลอดภัยขั้นที่3ก็คือฝ่ายรักขั้นที่ 4 ก็คือพักนิยม ขั้นที่ 5 ก็คืออุดมการณ์นะคะซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์เบิร์กที่แบ่งออกเป็น2สส่วน ที่เรียกว่า Hygiene Factor กับส่วนที่ 2 ก็คือ motivation factor hygiene factor เนี่ยถ้าเรามองก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีของมัสโลสามขั้นตอนแรกชีพรอดปลอดภัยใฝ่รัก และไปสอดคล้องกับทฤษฎี X ของแม็กเกรเกอร์ นะคะอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวจันจะพูด ส่วนในขั้นของ motivation factor ของ h e r b e r ตถ้าเรามาดูนะคะก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลที่พูดในเรื่องของพักนิยมและอุดมการ อุดมการนี่เป็นขั้นสุดท้ายนะคะที่เราจะจูงใจ หรือจะไปตรงกับทฤษฎีวายนะคะนั้น อาจารย์ขอไล่เรียงนะคะในแต่ละทฤษฎีนะคะขออธิบายนะคะไล่เรียงแต่ละทฤษฎีค่ะซึ่งทฤษฎีแรกที่เราจะคุยกันก็คือทฤษฎีของมาสโลมีลำดับขั้นตอนนะคะจากขั้นต่ำนะคะไปสู่ขั้นสำเร็จสูงสุด เพราะฉะนั้นการที่จะจูงใจเนี่ยจะข้ามขั้นไม่ได้นะคะขั้นแรกก็คือความต้องการพื้นฐานเพราะฉะนั้น ความต้องการพื้นฐานของคนก็คือในเรื่องของปัจจัยสีที่เราเคยทราบกันมาแล้ว ก็คืออาหารอากาศน้ำเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เพราะฉะนั้นถ้าคนเราทำงานมีไรายได้นะคะ ที่สามารถเลี้ยงชีพอยู่รอดแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยในที่นี้หมายถึงในเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงในเรื่องของการทำงาน มั่นใจได้ว่าทำงานแล้ว สามารถทำงานต่อเนื่องต่อไปไม่ถูกให้ออกวันใดวันหนึ่ง อันนี้สำคัญมาก เพราะถ้าคนเรามีความมั่นคงหรือปลอดภัยในการทำงานแล้วเนี่ย จะทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ หรือการจูงใจในการทำงานเนี่ยดีขึ้นได้ ขั้นตอนที่ 3 คือฝ่ยรักเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าความต้องการทางด้านสังคมนั้นความต้องการทางด้านสังคมเนี่ยสำคัญมาก เนื่องจากการทำงานในแต่ละตำแหน่งที่อยู่ในแผนกในองค์การเนี่ย จะต้องช่วยเหลือกัน มีความรักกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการเอื้ออาทรกันนะคะ ขั้นตอนที่4นะคะหลังจากได้มีการทำงานนะคะช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยฝ่ายรักตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องได้รับการยอมรับนั้นการได้รับการยอมรับนี่ก็คืออะไรคะรับในเรื่องของความรู้ความสามารถ ในการทำงานนะคะมีการโปรโมตตำแหน่งต่างๆ ในองค์การนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นอุดมการ ก็จะเป็นในเรื่องของอความสำเร็จความสมหวังในชีวิตบางทีถ้าเราเห็นคนอายุที่มีอุดมการในการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยห้ขึ้นไปเป็นไงคะทำงานอย่างทุ่มเทมีความรักบางทีตอบแทนที่เป็นค่าล่วงเวลา หรืออเงินเดือนที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ต้องการละแต่ต้องการอะไรคะงานสำเร็จ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะทุ่มเทนั้นเราต้องเข้าใจลำดับขั้นแต่ละขั้นตอน นะคะในส่วนที่ 2 ที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ตที่มี2ส่วนก็คือในเรื่องของไฮยีนแฟกเตอร์ที่เราเรียกว่าเป็นการปัจจัยบำรุงรักษานะคะหรือเรียกว่าปัจจัยค้ำจุนในบางในบางตำรานะคะแล้วก็ส่วนที่ 2 ก็คือปัจจัยจูงใจ เพราะฉะนั้นปัจจัยบำรุงรักษาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเติมเต็มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน ถึงจะทำให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเท หรือจะเป็นลักษณะง่าย ๆ เลยก็ปัจจัยบำรุงรักษาก็คือต้องให้รางวัลค่าจ้างอะไรเพียงพอก่อนถึงจะจูงใจให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเท ทำงานจากภายในนะคะสู่ภายนอกออกมา เพราะฉะนั้นปัจจัยในการบำรุงรักษาเนี่ยก็จะต้องอมีการจัดในเรื่องของสภาพการทำงานที่ดีนโยบายขององค์การต้องมีความชัดเจน ความสัมพันธ์ ระหว่างงานระหว่างตำแหน่ง การสื่อสารการประชาสัมพันธ์กันต้องดี รวมถึงระบบค่าจ้าง ระบบเงินเดือนนะคะสวัสดิการต่างๆ ต้องให้เขามีความพอดีตรงนี้ ส่วนอีกอันนึงก็คือปัจจัยทางด้านจูงใจเมื่อได้เติมเต็มในเรื่องของปัจจัยบำรุงรักษาหรือไฮยีนแฟกเตอร์หรือปัจจัยค้ำจุนตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นไงคะ คนก็ทำงานด้วยความทุ่มเทนะคะทำงานอย่างประสบความสำเร็จนะคะ ต้องการการยอมรับ ต้องการความก้าวหน้า ต้องการเติบโตรวมถึงมีอุดมการณ์นะคะ อันนี้ก็คือทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานสูงสุด ส่วนทฤษฎีสุดท้ายที่จะอยากจะเปรียบเทียบก็คือทฤษฎีของแม็กเกเกอร์ที่เรียกว่าทฤษฎี x กับทฤษฎี y ซึ่งทฤษฎี x เนี่ย ในภาพของการมอง ก็จะมองบุคลากรเนี่ยภาพลบนะคะ ส่วนทฤษฎี Y เนี่ยก็จะมองบุคลากรในภาพบวก เพราะฉะนั้น ทฤษฎี X นะคะก็จะมองลักษณะของบุคลากรเนี่ย เป็นภาพลบจะเป็นยังไงคะ ส่วนใหญ่จะไม่รับผิดชอบ ถ้าหัวหน้างานไม่มาตำกับ ก็จะไม่รับผิดชอบนะคะไม่ทำงาน แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงงานนะคะทำงานให้หมดเวลาไปวันวันหนึ่งโดยไม่สนใจว่างานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอการทำงานเนี่ยหัวหน้าจะต้องมากำกับ มีการสั่งการต่างๆ แล้วก็ควบคุมนะคะการทำงานให้สำเร็จ เพราะฉะนั้นในทฤษฎี X เนี่ยเราต้องเติมเต็มในเรื่องของถ้าสอดคล้องกับมาสโลเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของอะไรคะชีพรอดปลอดภัยให้เติมเต็มก่อน ให้เติมเต็มจูงใจเขาพื้นฐานตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถสร้างเขาให้เป็นทฤษฎี Y ได้สู่อะไรคะคนที่รักงาน มีความรับผิดชอบ เพราะเมื่อเงินเดือนมั่นคงเลี้ยงชีพ รอดแล้ว มีความมั่นคง มีอาชีพแล้ว เริ่มจะอะไรคะ มีความรัก มีความผูกพันในงาน เรียนรู้ในงาน มีทีมงานที่ดี เพราะฉะนั้นเรื่องของอความรักงาน การช่วยเหลือกัน การจูงใจในงาน ความสามารถและตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้น เพราะฉะนั้นองค์การเนี่ยต้องมีระบบ นะคะต้องเข้าใจพนักงงานของตัวเองว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยระบบการบริหารขององค์การตัวเองเนี่ยถ้าตรงกับทฤษฎีของแม็กซ์เกเกอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของอปัจจัยค้ำจุนหรือไฮยีนแฟกเตอร์เนี่ยต้องเติมเต็มในส่วนพื้นฐานแรกก่อน ถึงจะทำให้คนเนี่ยทุ่มเทกับงาน นั้น ในเรื่องของทฤษฎี 3 ทฤษฎีที่อาจารย์เอามาเปรียบเทียบให้เนี่ยก็จะให้เห็นภาพว่ามุมมองที่เราจะจูงใจพนักงงานหรือบุคลากรของเรานะคะจะมีพื้นฐานในการบริหารจัดการยังไงบ้าง ที่จะทำให้เขาเกิดการทุ่มเทความรักในงาน แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด